thank you ครับก็การใช้นะครับความหมายของอนุพันธ์อันดับหนึ่งนะครับ ไปใช้เกี่ยวกับความชันนะครับ ไปใช้เกี่ยวกับความชันนะครับ ต่อไปถ้าเราจะเอาไปใช้อีกนะครับ เวลาเราไปเจอในโจทย์เนี่ยบางทีในโจทย์เชิงประยุกต์เนี่ยถ้าเราไปเจออนุพันธ์อันดับ2เนี่ยนะครับ บางทีเขาจะใช้คำว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของความชันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ย ให้เราสังเกตดูดีๆนะครับ เวลาเราไปเรียนระดับสูงขึ้นไปในภาษาทางคณิตศาสตร์ค่อนข้างจะมีความหมายทุกอย่างนะครับอตอนที่เราเรียนมาเห็นไหมครับความชันนะครับอัตราการเปลี่ยนแปลงของค่า y เนี่ยนะครับอนุพันธ์ระดับ1ดิฟ1ครั้งได้ความชันนะครับเพราะฉะนั้นดับบิลพามพอพูดถึงความชันก็จะเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของใครครับ ความชันนะครับดูดีๆนะครับต่อมาเป็นการประยุกต์ใช้อนุพันธ์ของฟังก์ชัน นะครับ ตัวนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ในเชิงกราฟก่อนนะครับ การประยุกต์ใช้ในเชิงกราฟก่อนอ่าเรามาดูนะครับ ก็เขาบอกว่าเนื่องจากนะครับอนุพันธ์เนี่ยคือความชันของเส้นกราฟนะครับเป็นความชันของเส้นสัมผัสนะครับดังนั้นช่วงที่ f พาม x มากกว่า 0 ย่อมเป็นฟังก์ชันเพิ่ม และช่วงที่ f พาม x น้อยกว่า 0 ย่อมเป็นฟังก์ชันลด หมายความว่ายังไงครับจากองค์ความรู้ที่เรามีมานะครับ เราพูดว่า f พาม์เนี่ยคือความชันของเส้นสัมผัสโค้งนั่นหมายความว่าความชันเนี่ยตอนที่เราเรียนเรื่องเลขาคณิตวิเคราะห์เนี่ยถ้าความชันทำมุมแหลมกับแกน x เนี่ยนะครับตอนนั้นที่เราเรียนเรื่องความชันอันนี้แกน y เนาะอันนี้แกน x นะครับถ้าเราบอกว่า มีเส้นตรงเส้นหนึ่งนะครับ มีเส้นตรงเส้นหนึ่ง มีความชันเนี่ยเป็น m นะครับ ถ้ามุมของเราเนี่ยทำมุมแหลมกับแกน x เนี่ยนะครับ มุมของเราเนี่ยทำมุมแหลมแกน x เนี่ย แสดงว่าความชันของเราเป็นไงครับ มากกว่าศูนย์นะครับ อันนี้ผู้เรียนสามารถไปทบทวนนะครับ เรื่องความชันของเส้นตรงได้นะครับ ต่อมานะครับถ้าความชันเป็นไงครับ ทำมุมป้านกับแกน x นะครับ เราวัดมุมนะครับทวนเข็มนาฬิกาจากแกน x ไปเนี่ยทำมุมป้าน ถ้าหน้าตาเป็นอย่างเงี้ย ความชันของมันจะน้อยกว่าอะไรครับ น้อยกว่าศูนย์นะครับ อ่า และที่สำคัญอีกนะครับ เรามีแกน y นะครับ เรามีแกน x นะครับ อาจารย์เปลี่ยนสีของเส้นตรงแป๊บหนึ่งนะครับ เปลี่ยนเป็นสีดำถ้า ความชันหรือเส้นตรงเนี่ย นะครับ มีค่าเท่ากับ0เนี่ยนะครับ ก็คือเขาจะขนานกับแกนอะไรครับ แกน x นะครับ ส่วนอีกอันหนึ่งนะครับ ถ้าความชันเป็นยังไงนะตอนเรียนเส้นตรงนะครับ ความชันของเรา เส้นตรงของเรา ไม่สามารถหาค่าความชันได้ แปลว่าเส้นตรงของเราตั้งฉากกับแกน x ตัวนี้ความชันจะไม่สามารถหาค่าได้นะครับ ตรงนี้ให้พวกเราซึ่งเป็นผู้ศึกษาเนี่ย ลองไปดูภาพทำไมอาจารย์ต้องวาดภาพพวกนี้ออกมา เพราะว่า เดี๋ยวเราจะต้องใช้ตัวนี้ในการวิเคราะห์ฟังก์ชันเพิ่ม ฟังก์ชันลดนะครับ เราจะเห็นได้ว่าเราบอกว่าความชันเนี่ยนะครับ ความชันเนี่ยก็คือเส้นสัมผัสโค้งนะครับ เห็นไหมครับอาจารย์กำลังลากภาพออกมา เห็นไหมความชันเนี่ยเห็นได้ว่าถ้าเราลากเส้นตรงความชันประเภทนี้จะทำมุมอะไรกับแกน x ครับ มุมแหลม นั่นก็คือความชันที่เราบอกความชัน มีค่าเท่ากับ f พาม x ใดๆ ใช่ไหมที่เราเรียนกันมานะครับ เพราะฉะนั้นถ้า f พาม x มากกว่า 0 แสดงว่ากราฟเขากำลังเคลื่อนที่เป็นยังไงครับ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เราเรียกเขาว่าฟังก์ชันอะไรครับ ฟังก์ชันเพิ่มนะครับอาจดูปากกาสีฟ้าฟานิดนึงนะครับ ถ้าแบบนี้ล่ะ ความชันของเส้นสัมผัส ถ้าเราลากมา เขาจะทำมุมอะไรกับแกน x ครับ ทำมุมป้านเลยเห็นไหมครับ เมื่อกี้ทำแหลมคราวนี้ทำมุมป้าน แสดงว่าตรงจุดเนี้ยนะครับตรงจุดเนี้ยความชันของเราเนี่ยนะครับหรือเจ้า f ่าน x ตัวเนี้ยเป็นยังไงครับน้อยกว่าอะไรครับ ทำมุมป้าน ความชันน้อยกว่าศูนย์แสดงว่าถ้าทำมุมป้านปุ๊บแสดงว่าเขากำลังทำไงขึ้นเขากำลังทำอะไรครับกำลังลดตัวลงเราเรียกเขาว่าฟังก์ชันอะไรครับ ฟังก์ชันลด นะครับ